สูตรเสืออ้วนเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่บุ้งว่าสิเลนสูตรใดเล่นสูตรไต้ไม่ก็ได้เนาะค่ะ ค่อยๆเล่นค่อยๆไต้ไปดีกว่าเนาะโอเคสวยงามมาสำหรับเอ่อสูตรพวกแบบไต้ไหมแล้วก็เก็บไว้นี่หนูนะแนะนำว่าให้เลือกเวลาเล่นดีๆเนาะค่ะ สำหรับเวลาที่หนูนะไส้เล่นก็คือ9โมงเนาะค่ะมื้อนี้ไปค่ะขออนุญาตขยับไม้เป็น10 บาทเนาะโอเคไส้10ไม้เนาะค่ะ เดี๋ยวฮอดสามรอยจะขยับไม่อีกเทียหนึ่งเนาะ เออสำหรับผู้ใดที่มักเล่นเกมเสือ เวลานี่คือสิ่งสำคัญเนาะค่ะ สวยงามโอ้โหก้อนทองมาว่ะก้อนทองมาเนาะค่ะ บวกมา 200 บาท โอเค 300ปรับมาอีกเที่ยนึงค่ะ เป็น 20 บาทออโต้ิบครั้งเนาะค่ะ มาดิมาดิโอ้โห บางเทียลายลงมานี่โคตรงามอะ แต่ว่าไม่ค่อยเข่าบันไดเนาะค่ะก็เป็นเรื่องปกติ มันก็มีได้มีเสียละบางคนแบบโอ้โห เล่นได้อย่างเดียวเลย อันที่จริงเขาไม่ได้เล่นได้อย่างเดียวเนาะ เล่นก็มีได้มีเสีย คือกันนั่นแหละเพียงแต่ว่า เออโอ้โหยกมาโอเคค่ะ มาดิ เออมาอีกสามอัน เอออีกสองอันมาขอลองละยกได้หลายน้ำโอเคอีกอันเดียวอีกอันเดียว โอ้โหว่าเขาเสียดายอ่ะ อีกแค่อันเดียวเองแล้วค่ะโอ้โห สภาพ นี่ละค่ะกะจังที่บอก มันก็มีได้มีเสียมีเข่ามีว่เข่าเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะกะอยากให้ใส่วิจารณญาณในการรับชม โอเคกะคิดซะว่า ที่เอาว่าไฮเบิ้งนี่เป็นไฮไลท์เนาะค่ะเพราะว่าท้งนี่กะ เล่นหลายึ้นกัน เออ สวย เออ มาแล้วค่ะตะโพกมาดิ เข้าให้แม่ได้ลูกมา สวยอีกสองอันมาให้แม่ดิ สวย มาดิสวยงามโอ้โหคุณสิบเขามา โอเคฮาสมุนมันบอกเขาเวลานี่เขาก็แค่ร้องเวลาอื่นเนาะค่ะเออ อย่าไปยึดติดกับมันหลายไปไหลไปไหลไปเค่ๆเอาอ่ะ ไม่ยี่สิบบาทเนาะค่ะ ตะโพกแตกคูณ10 1,000บาทเนาะสวยงามพันซีไปค่ะขออนุญาตขยับไม่เป็น40บาทเนาะอ่าออโต้ค่ะสิบข้างมาดิ มาดิ โอ้โห ได้ยูแต่ก็ยังเงียบจนเกินไป สวย สวยยังเงียบ ย่าเงียบโอ้ไปค่ะสิไปสำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะ เดี๋ยวหนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่นอกกับกลุ่มเทเลแกรมเซียนพร้อม VIP เนาะค่ะ เออ หนูนะได้ปักมุดลิงไว้ให้เราละใต้คลิป กดอ่านเพิ่มเติมแล้วก็กดเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาในกลุ่มเลยเลยเนาะนี่ยังกะถามมาในกลุ่มดีกว่าเนาะค่ะคอมเมนต์ข้างใต้นี่กะบางทีมันหลายอ่ะมันอ่านมาเบิดอ่ะเออไว้สามอันเพื่อโดดมาดิ สวยโมเมนต์เสือโดดดิ เสือเต้นมาดิ เต้นมาดิ สภาพ ไปค่ะสิบไม่มาดิ มาดิ มาดิ โอ้โหก่อนท้อง สวยงาม เท่าไหร่แปดร้อยบาทแล้วค่ะ อ่ะ ขึ้นมาคือละสภาพก่อนท้องดิ ขอก่อนท้องอะ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 ลายงามแต่บ่ได้สวยงาม มาแล้วเฮ้ยในซองเนาะค่ะเสือเต้นในซองเออมาเออหูยสองรอบได้เที่ยวอ่ะเย็ดแค่สามพันสองเฮ้ยมาว่ะมาว่ะสามพันสองเนาะค่ะรอบนี้โอ้โหพี่เสือ ม้าให้แบบงงๆเฮ้แค่เอาอ่ะเนี่ยเวลามันเข่ามันคุ้มเนาะค่ะสำหรับเกมเสือ บางคนถามว่าเป็นอย่างขึ้นเลเทเกมเสือ อ่ะเวลา มัน เข่าคูณสิบเบิ้งว่ะสามพันสองเนาะค่ะไม่สี่สิบเย็ดเคไปค่ะ ปรับใหม่ก่อน เป็นร้อยนึงเนาะค่ะสามพันโอเคสิบบาท เดี๋ยวหอดหาพันปรับอีกเทียนึง เนาะมา เด้มา เด้มา เด้สภาพ เฮ้ย โอ้โห เออ ได้หยกอยู่ ไปปิดไปสวยมาดิโอเคค่ะ ได้ยก สมมาเออก้อนท้องอีกแล้วโอ้โหเอาว่ะเอาเรื่องว่ะก้อนท้องแม่งเข่าดีอยู่นะ โอเคมาดิมาดิเดี๋ยวได้ปั๊บไม่แล้วเนี่ย มาดิโอ้โหลูกเขาอีกไปขออนุญาตปั๊มไม่เป็นสองร้อยเนาะค่ะ โอเค หาพันแปดไส้ไม่สองร้อยเนาะ ไป ต่อเลย เออ สวย ไว้ก็เอา มาดิไว้มา โอ้โหก่อนท้องอีกแล้ว เฮ้ย เข่าลัวอีหลีนะก่อนท้องสี่ร้อยบาทเนาะค่ะ บายมา8,002โอเค ไปค่ะสิบไม่ มาเด้สะโพกเขาโดด โอ้โห ตัวหักดึงภาพยาวๆดีโอ้โห เอาว่ะ เอาเรื่อง เย็ดเค มาว่ะ โอ้โห ได้ตะโพกเนาะค่ะ เต็มช่องเลย โอ้โหมื่นหนึ่งได้ดิ ถ้าเบิ้งู่ผิดว่างั้นไหลไป ไหลไป สวยงาม โอเคค่ะ ได้สะโพกมา แตกนอกหัวมามือนึงแล้วค่ะ เอาเรื่อง เอาเรื่อง โอ้โห ได้สมอีกมาดิ เต็มแถว เต็มช่อง นี่เกาช่องเนี่ย สวยเซาเลนเลยเนี่ย อีกอันเดียว ขอลอง เออโหบ่เขา